สี่ห้าหกสี่โอ้โหสี่สี่ห้าเย็ดแค่ เอาละผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผม วันนี้เราก็มาอยู่กันที่เกมไฮโลไทยนะฮะ ก่อนอื่นเลยนะครับฝากช่องน้องใหม่กันหน่อยนะครับ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องหน่อยนึงนะครับ ช่องนี้นะครับ เน้นทำ ไฮโลอย่างเดียวนะเพื่อนๆใครมีเทคนิคอะไรแนะนำนะครับ หรือว่ามีทิคในการเล่นเกมไฮโลไทยนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะ คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะเพื่อน ๆ รอบแรกเรายังไม่เล่นครับ ขอดูไปก่อน เรียกว่าดูเชิงนะโอ้โหสิบเอ็ดไฮโล เย็นรู้สิบเอ็ดไฮโลเฉย งบวันนี้นะครับเอามาห้าพันสองร้อยบาท นะเพื่อนๆห้าพันสองนะ เล่นต่ำสุดได้สองร้อยนะครับโต๊ะนี้เล่นแม่งอย่างหนัก รอบนี้ผมชอบสี่ห้าหกอ่ะ ชอบสี่ห้าหกอ่ะ จัดสูงนะฮะ จัดสูงไป จัดหกไป เล่นโต๊ะสี่ห้าหกไปด้วยแหลกแล้วมึงทีนี้ มา โอ้โห ตัวคูณอยู่ที่สูงว่ะ คูณเท่าไหร่วะสองหรือสามเหยียดเช สูง สูงครับเพื่อนๆของจริง ของจริงครับกำไรครับ บวกพันหกกระดอกแรกฮะล่อมาพันหกฮะ รอบนี้ ผมชอบตำเอียวตำเนี่ยเอียวตำอะมาหน่อยนะโยนโยนมันไปอะไม่มีเทคนิคอะไรนะครับ วันนี้มาแบบซุยุยนะ ไม่มีเทคนิคอะไรเลย ไม่มีเคล็ดลับวิชา อะไรเลย ใครก็ได้ช่วยคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะเอาวะต่ำไหมต่ำไหมอ้าวอย่าเช่ต่ำว่ะ ของจริงเฮ้ยไฮโลแม่งมีหกเกือบทุก ปิดนะครับแต่แม่งออกต่ำเฉยอ่ะลองดู ลองดีดูอีกสักรอบ เล่นต่ำนะ เอี่ยวต่ำผมยังไม่มาเลยเนี่ยเอี่ยวต่ำยังไม่มาเลย อ่ะลองดูนะลองดูนะเพื่อนลงไป ระบบปิดแล้วเหยียดเข้โมแต่คำนวณเงินอ้าวเยี่ยวต่ำมาครับ ผมเหี่ยวตามมาแล้ว เฮ้ย ไม่ได้เล่นไปหรอ ไม่รู้ ไม่เล่นไปหรอวะเย็ดแค่ บวก บวกแล้วช่างแมง ตอนนี้กำไรสี่พันแล้วนะครับกำไรสี่พันแล้วฮะ กระโดดไปสูงนะเพื่อนเพื่อน โดดไปสูง เมื่อกี้เหี่ยวตามมาแล้วนะครับ รอบนี้มึงสี่ห้าหกมาดิ สี่ห้าหกมา แต่ไม่ได้ลงสี่ห้าหก เย็ดเป็ด มีตัวคูณด้วย หกมาแล้ว อ้ยสามสี่หกแม่งเอ้ยแต่ก็สูงสวยงามอุ้ยแม่งเกินคำว่าแฮตทริกแล้วนะสี่รอบแล้วนะเพื่อนๆสี่รอบนะครับ อุ้ยเดาทิศทางไหน แม่งเอาไปทิศทางนั้นเลยว่ะเย็ดโคกของจริงหมื่นกว่าแล้วทุกท่าน ย้ำสูงไป ย้ำสูงไปครับหกแม่งมาบ่อยเหลือเกิน เต็งลูกหกไปนะครับ เต็งลูกหกด้วยโอ้กรุณารอบต่อไปอีกแล้ว ของจริงว่ะ มาลุ้นกันครับห้าสี่ห้าหกสี่โอ้โหสี่สี่ห้าเย็ดแค่ ก็สูงอยู่ เอาเรื่อง ห้ารอบครับ ไม่ผิดเลยเพื่อนๆ ไม่ผิดเลยครับ ห้ารอบเป็นไปได้ยังไงวะ โอ้โหเดาแบบล้วนๆเลยนะเพียวๆ เลยนะ รอบนี้ชอบเลขสี่ชอบลูกสี่นะครับ สี่เริ่มมาหกเริ่มหาย ชอบลูกสี่แต่เล่นต่ำไม่เล่นสูงนะ รอบที่ 6 นะฮะ จะแฮตติกสองรอบหรือเปล่าชกเอาละสองโอ้โหแม่งของจริงจริงว่ะเพื่อนๆ แฮตติกสองรอบครับ บวก9,002ครับเปิดนี้แม่งจังดุ่งสัตว์ บอกเลยนะฮะ ใครอยากมาไฮโลเว็บตรงที่เดียวกับผมนะครับไปที่โพสต์ปักหมุดโพสต์แรกเท่านั้นนะเพื่อนๆไฮโลไทยไฮโลเว็บตรงนะครับ โพสต์ปักหมุดโพสต์แรกเท่านั้นนะครับ อย่าลืมนะ อย่าลืมนะ ทักหาแอดมิน รับโปรรับได้ด้วยนะ ทุกท่าน มา รอบนี้ อัดเต็งต่ำไหมครับหกโอ้โห ยัดเข้หกแม่งสิบสองสูงเฉยแต่แม่งมีเอี่ยวติดอยู่ไง เออ ก็ยังดี ขาดทุนสี่พันนะครับ โอเคนะหกรอบ ล้มสถิติรอบที่เจ็ดนะครับ ไปต่อไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็พอไว้เพียงเท่านี้นะครับกำไรแล้ว 20,000กว่านะครับ พอนะไม่ไปต่อนะ ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับไฮโล นะครับ ไฮโลเว็บตรงโพสปักหมุดเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ